Bonjour, bienvenue dans notre restaurant. Bonjour. Que désirez-vous comme entrée Je voudrais du potage de citrouille, s'il vous plaît. Et vous, madame Une verrine de crème d'asperges blanche, s'il vous plaît. Veuillez attendre d'être servi. Environ 10 minutes. พนักงานบริการกล่าวทักทายลูกค้า ลูกค้ากล่าวสวัสดีตอบ พนักงานถามว่าลูกค้าต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อยประเภทใด นักท่องเที่ยวชายตอบว่าต้องการซุปฟักทอง พนักงานหันไปถามนักท่องเที่ยวหญิงว่าต้องการอาหารเรียกน้ำย่อยประเภทใดเช่นกัน นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่า ต้องการซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งขาว พนักงานต้อนรับขอให้นักท่องเที่ยว รออาหารที่จะถูกนำมาเสิร์ฟภายในเวลาประมาณ 10 นาที ประโยค Bonjour bienvenue dans notre restaurant แปลว่า สวัสดีค่ะ ร้านอาหารของเรายินดีต้อนรับ พนักงานบริการร้านอาหารกล่าวต้อนรับลูกค้าในร้าน นักท่องเที่ยวกล่าวสวัสดีพร้อมกันว่า Bonjour คำว่าเบียงรูนูเป็นคำนามเพศหญิง เอกพจน์นำมาใช้เป็นสำนวนในการกล่าวต้อนรับ จึงทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำกริยา จริงๆ แล้วสำนวนนี้มาจากประโยคเต็ม ๆ ว่า Je vous souhaite la bienvenue dans notre restaurant ซึ่งแปลตามตัวอักษรได้ว่า ฉันปรารถนาให้พวกคุณ มีการต้อนรับที่ดีในร้านอาหารของเราคำว่า restaurant แปลว่า ร้านอาหาร หรือพัตคาร เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์คำว่า notre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของพวกเรา ประโยคคำถาม Que désirez-vous comme entrée แปลว่า คุณต้องการอะไรเป็นอาหารเริ่มต้น พนักงานต้อนรับถามนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชายตอบว่า Je voudrais du potage de citrouille, s'il vous plaît. แปลว่า ฉันขอซุปฟักทอง ให้สังเกตว่าในภาษาฝรั่งเศสหากต้องการแสดงความสุภาพ และต้องการให้ผู้ที่เราขอร้องรับทำอะไรให้โดยไม่มีเกี่ยงการเกี่ยงงอน เราก็จะใส่คำว่าซิบุเปลต่อท้ายประโยคหรือขึ้นต้นประโยคก็ได้คำว่าซุปฟักทองเป็นอาหารประเภทของเหลว จึงจัดเป็นคำนามนับไม่ได้ จึงใช้คำว่าดูเป็นคำนำหน้านาม เนื่องจากโอตาจ เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ ส่วนคำว่าซีทุยเป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ ในที่นี้ใช้ขยายคำว่าโปตาจสำหรับในตอนนี้ พนักงานถามนักท่องเที่ยวหญิงว่า Et vous madame แปลว่า แล้วคุณผู้หญิงล่ะ ในสถานการณ์นี้ในภาษาไทยอาจจะแปลว่า แล้วคุณละ่ะ ก็ได้แล้วเช่นกัน นักท่องเที่ยวหญิงตอบว่า Une verrine de crème d'asperge blanche แปลว่า ขอสั่งซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งขาว ให้สังเกตว่านักท่องเที่ยวหญิงก็ใช้คำว่าซิคูเปลปิดท้ายประโยคเพื่อแสดงความสุภาพต่อผู้ที่เราขอให้ทำอะไรด้วยเช่นกัน สำหรับประโยคสุดท้าย พนักงานบริการพูดว่า Veuillez attendre d'être servi environ 10 minutes แปลว่าการุณาคอยให้อาหารมาเสิร์ฟภายในเวลาประมาณ 10 นาที ประโยคนี้มีการใช้ประโยคแสดงการขอร้องอย่างสุภาพ คือคำว่า Veuillez ซึ่งเป็นคำกริยาที่มาจากกริยารูปเดิมคือวูลัวซึ่งแปลว่าต้องการคำว่าอัตตองเป็นคำกริยา แปลว่า รอ คอยคำว่า e t e r s e c t i เป็นคำกริยาที่อยู่ในรูปของกรรมวาจก แปลว่าถูกบริการคำว่าองค์วีองเป็นคำบุพบทแปลว่าประมาณราวๆ